จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขที่ได้ทำการสำรวจประชากรผู้สูงอายุของประเทศในปี 2561 พบว่าจำนวนผู้สูงอายุในปัจจุบันมีอัตราส่วนสูงถึง 1 ใน 5 ของประชากรในประเทศทั้งหมด และมีมากกว่าประชากรเด็กซะอีกค่ะ สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัว ผู้สูงอายุจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ อันเนื่องมาจากความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกาย และโรคประจำตัวเรื้อรังได้สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจ วิชาการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้พยาบาลและบุคลากรสาธารณาสุข มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม และสามารถนำความรู้ไปแนะนำผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมได้ ดำเนินการสอนโดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บทเรียนได้แก่ บทที่ 1 ชีวิตที่มีคุณภาพ วิทยากรโดยศาสตราจารย์ ดรบุญทิพย์สิริทรังสีบทที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาวะ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชราพุ่มดวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรปานิชาบุญสวัสดิ์บทที่ 3 การดูแลด้านอาหารและโภชนาการ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดรวสินาจันทรศิริบทที่ 4 การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพบบ่อย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเปรมฤทัยน้อยหมื่นวัยบทที่5 การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดรอารีชีวกเกษมสุขบทที่6การจัดการการเงิน วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดรการจนีกังวานพรสิริบทที่ 7 กฎหมายและสิทธิประโยชน์ วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์มารีสุรเชษบทที่ 8 การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญชัยวลีทรชีพสวัสดิ์บทที่ 9 นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ วิทยากรโดยศาสตราจารย์ดรบุญทิพย์สิริทรังสี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปานิชาบุญสวัสดิ์ และพบกับรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมที่ไทยมุก